สำหรับกริยาตัวต่อไปคือกริยา venir ซึ่งแปลว่ามา ลองฟังเสียงการกระจายกริยาตัวนี้เป็นการปัจจุบัน je viens tu viens il vient elle vient nous venons vous venez ils vont elles vont การออกเสียงคำกริยา venir เป็นการปัจจุบันไม่มีความซับซ้อนใด ๆ แต่มีข้อสังเกตว่า รูปกริยาของประธานเอกพจน์ทั้งสี่รูปคือ je suis l e l l แม้จะเขียนต่างกันแต่จะออกเสียงเหมือนกัน นั่นหมายความว่าอักษร s และอักษร t ไม่มีการออกเสียงนั่นเอง ในการออกเสียงคำว่า v i e n s หรือ v i e n s นั้นหากตั้งใจฟังจะเห็นได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด ในภาษาฝรั่งเศสจัดให้คำนี้มีการออกเสียงเป็นสองพยางค์คือ วียอง แต่เมื่อออกเสียงอย่างรวดเร็ว คนไทยจะได้ยินเป็นเสียงสระเอียง คือคำว่าเวียง แทน ลองฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ Je viens tu viens il vient elle vient nous venons vous venez ils viennent elles viennent สำหรับการออกเสียงรูปกระจายของประธานบุรุษที่3พหูพจน์จะเปลี่ยนจากการออกเสียงเวียง เป็นเสียงเวียนแทน เนื่องจากคำนี้มีอักษร n วางซ้อนติดกันสองตัว ภาษาฝรั่งเศสจึงกำหนดให้เปลี่ยนจากเสียงที่มีแม่กงสะกด เป็นเสียงที่มีแม่กลสะกดแทนจึงออกเสียงเป็นเย็นนอกจากนั้นเราจะได้ยินเสียงว่า บาเบาตอนท้ายคำ อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ